การงานสร้างจริงๆนะครับสำหรับชวนชมต้นนี้เป็นสายพันธุ์ไทยโซโพนะครับ ถ้าพระสมเด็จคือสุดยอดตลอดการของวงการพระเครื่องสุดยอดของวงการชนชมก็ต้องยกให้สายพันธุ์นี้แหละครับ เพชรบ้านนา ศบ้านนาจัดเป็นไทโซโคสายพันธุ์หนึ่ง เป็นราชาของชวนชมทั้งมวล เพราะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นไม้โตช้า แต่พอโตไปแล้ว ฟอร์มทรงจะเข้าที่กิ่งไม่ยืดยาว ต้นใหญ่ ผิวย่นเหมือนหนังช้าง และมีดอกที่สวยงาม ดอกสีชมพูเล็กๆ เกสรโผล่พ้นกรวยดอก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชนชมสายพันธุ์นี้ ความที่เพชรบ้านนาแตกกิ่งเยอะมาก ทำให้ดอกดกไปด้วย เช่นต้นนี้ ซึ่งเป็นเพชรบ้านนาที่มาจากสายจูโด และอยู่ที่สวนของคุณตู่หนองจอก เด่นของเขาเลยเนี่ย ก็คือดอกของเขา ในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวนี่นะครับ ดอกของเขาโอ้โหออกดอกดกมากครับ ดูสิครับดอกเล็กๆ สีขาวอมชมพูโอ้โห สวยตะการตาจริงๆครับ เห็นแล้วนี่สดชื่นตามากเลย รำต้นของเขาเนี่ยโอ้โหก็ใหญ่มากนะครับสำหรับชวนชมต้นนี้เรียกได้ว่าใหญ่ประมาณสักโอ้โหขาได้นะฮะเดี๋ยวไงผมจะลองจับให้ท่านดูนะครับ ท่านจะได้รู้ว่าโอ้โหนี่มันใหญ่จริงๆนะครับ มือสองสองข้างเนี่ยครับ ที่ผมโอบรอบเขาเนี่ยครับไม่รอบนะครับเนี่ยครับ อันนี้ข้างหลังนี่รอบนะฮะแต่ข้างหน้านี่ไม่ไม่รอบก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยครับโอ้โหใหญ่มากครับ กิ่งของเขาเนี่ยแตกเยอะด้วยนะครับ นั่นจึงทำให้ยิ่งมีกิ่งมากเท่าไรเนี่ยนะครับ่วนชมก็จะดกมากขึ้นนะครับ ตามปริมาณกิ่งที่มีเป็นจำนวนมาก การที่กิ่งจะมากเนี่ยก็เป็นที่สายพันธุ์ของชวนชมด้วยนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือการเลี้ยงดู ดยเฉพาะเทคนิคในเรื่องของการตัดคดเพื่อที่จะให้ชวนชมเนี่ยแตกกิ่งเพิ่มขึ้นมา แต่การตัดคดการตัดกิ่งชวนชมเนี่ยก็ ต้องเลือกสายพันธุ์ด้วยนะครับ เป็นบางสายพันธุ์ที่ควรที่จะตัดแต่งกิ่งหรือตัดคดซึ่งวิธีการตัดคดเนี่ยในทีวีชวนชมเองก็นำเสนอไปแล้วนะครับ ท่านสามารถที่จะ ติดตามรับชมได้ครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเราเรื่อยมา หลายท่านก็กดไลค์กดแชร์ กด s u b สไครต์หรือกดติดตามเราด้วย ซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยครับ แล้วเราก็จะนำสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอแก่ท่านตลอดไป